การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง หลักการพิจารณาการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องดังนี้ 1. พิจารณาการใช้สารสนเทศที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานหรือผลประโยชน์จากการใช้สารสนเทศ เพื่อการศึกษา การวิจัย การติชมวิจารณ์ และการแนะนำผลงาน 2. เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับประโยชน์ และไม่ทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียหาย 3. ผู้วิจารณ์รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 4. การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ไม่ใช้เพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์เข้าตัว ถือว่าเป็นการใช้งานอย่างถูกต้องโดยธรรม การพิจารณาลักษณะการนำมาใช้ 1. หากนำเอาเฉพาะข้อเท็จจริง สาระสำคัญ เช่น ผลการวิจัย เพื่อประกอบสาระของสารสนเทศให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2. ยกเว้นการเอาสาระจากจินตนาการ ผลการสร้างสารรค์ 3. การนำตัวละครในหนังสือนวนิยายของผู้อื่น มาใช้เขียนเป็นเรื่องของตนถือว่าไม่ถูกต้อง การคัดลอกข้อความหรือข้อมูลสารสนเทศใด ๆ 1. อ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อความ ตัวเลข ภาพ เสียง และสื่อผสม 2. หากต้องการอ้างอิงข้อมูลเท็จจริง สถิติ กฎ ระเบียบต่างๆ ควรอ้างอิงจากแหล่งสารสนเทศที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐบาลมากกว่า แหล่งสารสนเทศส่วนบุคคล ซึ่งไม่ใช่ของสาธารณะ 3. การพิจารณาที่ปริมาณ หรือจำนวนการใช้เนื้อหาของสารสนเทศ ให้พอเหมาะพอควร ไม่ใช้ในปริมาณที่มากเกินไป เช่น การคัดลอกข้อความทั้งหมดจากเว็บไซต์ไปใช้ทำรายงาน โดยไม่สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรืออาจารย์นำหนังสือของผู้อื่นทั้งเล่มไปใช้ในการสอน ถึงแม้จะเป็นเพื่อการเรียนการสอนก็ตาม แต่ก็ถือว่าไม่สมควร 4. ควรอ่านข้อปฏิบัติ ระเบียบนโยบาย และจรรยาบรรณการใช้สารสนเทศ ที่เจ้าของแหล่งสารสนเทศได้จัดทำไว้ในการใช้สารสนเทศก่อนที่จะนำไปอ้างอิง 5. การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการใช้แหล่งสารสนเทศ และการอนุญาตการใช้สารสนเทศอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น การใช้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต มักจะมีการประชาสัมพันธ์ หรือการระบุข้อความ ข้อปฏิบัติมารยาทการใช้โดยทั่วไปไว้บนหน้าเว็บไซต์ให้รับทราบ 6. การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องเป็นธรรมทำให้สังคมมีระเบียบ เรียบร้อยและเจริญก้าวหน้า 7. ต้องมีการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนจำเป็นต้องมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนที่ชัดเจน